ต่อไปเราจะพูดกันถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักบินนะครับ หลังจากที่เราทราบกันมาแล้วว่าในส่วนของพิธีการบิน การรับสมัครนักบิน การเตรียมความพร้อมทักษะความรู้ความสามารถของนักบินเป็นยังไงนะครับ หลังจากนั้นในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติการบิน นักบินเมื่อได้ข้อมูลต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้ว เดินทางไปจนกระทั่งถึงเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของงานพิธีการบิน การเตรียมข้อมูล ข่าวสารเอกสารต่างๆ รวมถึงการสั่งน้ำมันสแตนบายหรือน้ำมันล่วงหน้า ในส่วนเริ่มต้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้จะเป็น planning phase ซึ่งในการ planning ตัวนี้ นักบินเองก็จะนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับยังไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง สักสทีเดียวสักเท่าไหร่นะครับ มาประเมินปริมาณน้ำมันที่จะใช้ในแต่ละวัน หลังจากนั้นเมื่อนักบินถึงที่เครื่องบินเรียบร้อยแล้ว สิ่งแรกที่จะนักบินจะต้องทำก็คือตรวจความพร้อมของเครื่องบินครับ ความพร้อมของเครื่องบินก็จะประกอบไปด้วย เราจะเช็คว่านักบินเราจะเช็คว่าเครื่องบินในวันนี้ มีส่วนไหนที่มีความผิดปกติบ้าง มีข้อบกพร่องเสียหายอะไรบ้าง เครื่องบินทุกลำ ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับ แต่ว่าในการบินทุกครั้งข้อเสียหรือว่าคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางด้านการบิน รวมถึงในส่วนนี้ นักบินเองสามารถยอมรับได้นะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายสากลอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่านักบินคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้กำหนดเอาเอง เมื่อเราทราบแล้วว่าวันนี้เครื่องบินมีสแน็คหรือว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างนะครับ นักบินก็จะนำมาประกอบการตัดสินใจอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อทำการพรีไฟล์นักบินก็จะเตรียมเอกสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องบินรับทราบข้อมูลว่าในวันนี้ เราจะทำการบินไปในเส้นทางไหน ความสูงเท่าไหร่ เครื่องบินเองก็จะมาคำนวณครับว่าวันนี้น้ำหนักเท่านี้ด้วยปริมาณน้ำมันเท่านี้ เราจะสามารถทำการบินได้ที่ระดับเพดานบินเท่าไหร่นะครับ หลังจากนั้นเมื่อผ่านไปสักเวลาสักระยะหนึ่ง ก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบิน ในส่วนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ Red Cap นะครับหรือเจ้าเจ้าหน้าที่ TRM ซึ่งเจ้าหน้าที่ TRM นี้จะถือข้อมูลของผู้โดยสาร รวมถึงข้อมูลน้ำหนักล่าสุดของเที่ยวบินนี้นะครับ มื่อเราได้น้ำหนักสุดท้ายว่าวันนี้จำนวนผู้โดยสารเท่านี้ มีน้ำหนักเท่านี้ เมื่อนักบินได้น้ำหนักสุดท้ายนักบินจึงจะนำข้อมูลนี้ครับมาสั่งน้ำมัน Final r a m ฟ Fuel ซึ่งไฟน้ำมัน Final r a m ฟ Fuel นี้คือน้ำมันที่จะต้องเติมเข้าไปในปีก ให้ได้ตามจำนวนที่นักบินสั่งนะครับ